สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการไทยมูฟรายวิชาออนไลน์ระบบเปิด ที่ร่วมเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนไทย เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ ดิฉันอาจารย์เจี๊ยบ อาจารย์ดร บุษกร เชี่ยวจินดาการ ผู้สอนในรายวิชา จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมากไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การเรียนรู้เดี๋ยวนี้ก็เป็นไปในลักษณะออนไลน์ จะเห็นได้ว่าเราคงหลีกหนีเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่พ้นในยุคดิจิทัล นะคะ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีประโยชน์เพียงใด ก็อาจมีภัยได้มากเช่นกัน หากนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการกระทำโดยตั้งใจ หรือการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามค่ะ ข่าวการกระทำผิดต่างๆ ทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน อย่างการละลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือแม้แต่การนำผลงานของผู้อื่นมาใช้งาน โดยไม่ได้อ้างอิง การกระทำเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเป็นอย่างมาก ในรายวิชานี้จะกล่าวถึงจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 4 ประเด็นนะคะ หรือมีชื่อย่อว่าป้าป้าค่ะป้าป้านะคะ ก็ได้แก่ ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ และก็การเข้าถึงข้อมูลค่ะ เน้นการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ